อีก14หมุน แต่เกมนี้เฮียไม่เคยมาจัดเท่าไหร่นะ เข้าฟรีเกมสักนิดได้ไหมอะเบ็ด500อะเอ้ย บอกว่าเข้าฟรีเกมสักนิดได้ไหมอะมันเข้าให้เฮียวะเฮ้ยโอ้โห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 เขาขอมาเบ็ดตันอ่ะ เฮียก็มาจัดให้นะ เฮียไปบวกกับเกมสาวถ้ำมานะเฮียก็มีทุนได้ปั่นได้เล่นอยู่นะ เฮียเปิดยูทใหม่นะ แต่ก็แตกดีนะ มาดูกันนะว่าเกมนี้เบ็ดตัน่ะมันจะจ่ายเฮียหรือเปล่านะอ่ะไปสักสิบหมุนก่อนนะ เฮียไม่เปิดเทอร์โบนะ เดี๋ยวตั้งเฮียลดนะ มันจะลดไวนะอ่ะควายเต็มแถวเต็มกระดานบวกมา 6,000ป โอ้โหไข่เนี่ยเข้า ฟรีเกมเบ็ดตันเหรอวะเฮ้ยโอ้โหมากับดวงจริง ๆ นะ โอ้โหเข้า ฟรีเกมเบ็ดตันมาดูกันว่ามันจะจ่ายเฮียเท่าไหร่นะ น่าจะเป็นชุดใหญ่นะ แตกปุ๊บเลิกปั๊บแน่นอนนะ ไม่รู้นะ ถ้าสมมุติมันแตกอะเฮียเลิกทันทีนะเกม นี้ดอก นี้ มาหนึ่งหมื่นเฮ้ย หูยคูณหกไปหกหมื่นอ่ะ เฮ้ยหูยเอาจริงดิโอ้โหเปิดยุทธใหม่บันเทิงเลยนะ หมุนเบ็ดตันเบ็ดพันอ่ะโอ้โหโคตรสุดโคตรเอาดอกนี้ คูณสิบไปโอ้โหสามหมื่นโหบวกแสนเรียบร้อยนะตอนนี้ อ้ย เอาเรื่องวะโอ้เฮียมากระดวงนะบอกเลยนะ อะไรมาฉุดเฮียก็ฉุดไม่อยู่นะดอกนี้ เข้าฟรีเกมตั้งแต่เริ่มหัววันเลยอะเอาเรื่องวะโอ้โห เอาไงเดียวจริงๆ ถ้าได้แล้วก็ควรถอนนะ ถอนก่อนดีกว่าเฮียขอถอนเงินสักแสนหนึ่งก่อนนะ โหไอถอนไว้ก่อนแสนหนึ่งแล้วมาปั่นเบ็ดธรรมดาดีกว่า รอสักคู่นะครับ เดี๋ยวเฮียขอถอนก่อนนะ เดี๋ยวลองโหลดอ่ะตังเฮียเข้ามาแล้วนะมันเตือนแล้วอ่ะเรียบร้อย โอ้โหถอนมาเรียบร้อยนะแสนหนึ่งอ่ะเอาไงอ่ะ ไปเบ็ด เล่น เบ็ด เบา ๆ ก็ได้นะสักเบ็ดห้าร้อยดู นะปะสามสิบหมุนนะ ก็เบ็ดครึ่งครึ่งกลาง ๆ อะแหละเบ็ดห้าร้อยอ่ะ ถ้า หมดเฮียก็เลิกนะเฮียถือว่าเฮียบวกมาแสนหนึ่งแล้วนะ โอ้โหแจ๋วเลยอ่ะไปอื้ ไม่ค่อยแตกเลยอะเบทห้าร้อยไม่แตกเลยอะปะอ่ะยกจ่ายมาก่อนนะยกแดง ยกเขียวก็จ่ายไปอีก 14หมุน แต่เกมนี้เฮียไม่เคยมาจัดเท่าไหร่นะ เข้าฟรีเกมสักนิดได้ไหมอะเบห้าร้อยอะเอ้ยบอกว่าเข้าฟรีเกมสักนิดได้ไหมอะมันเข้าให้เฮียว่ะเฮ้ยโอ้โห สุดยอด โคตรสุดอะคำพูดเชียร์นี่โคตรถึงแบบโคตรสุดอะบอกให้เข้าฟรีเกมก็คือเข้าเลยนะ โอ้โห โคตรเอาอะโคตรเอาอะดอกเนี้ยคูณหกไปห้าหกสามสิบสามหมื่นนี่โอ้โหสามหมื่นวะเอาเรื่อง กระเบื้องแตกอย่างนี้ โคตรสุดโคตรเอาอ่ะแนะนำเลยนะเกมขายนกฟินิกนะ แต่ไม่ต้องปั่นเบ็ดตันอย่างเฮียก็ได้นะปั่นเบ็ดธรรมดาก็ได้นะ โอ้โหเกมนี้เข้าฟรีเกมแล้วโคตรมันเลยไปโอ้โหสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรับมา รับมานิ่มนิ่มนิ่มนิ่มไปรับนิ่ม เอ้าเฮ้ย เฮียนึกว่าต้องห้าแถวนะ โอ้โห แค่มีไข่ห้าเม็ดก็เข้าฟรีเกมเหรอวะ โอ้โห โคตรเอาอะ่ะ โห จ่ายมาก่อนนะสี่ร้้อยหาสิบโอ้ยโคตรเอาโคตรถึงโคตรสุดอะ เกมนี้แนะนำเลยอะ ช้ได้ใช้ได้เอ้ยแต่เบ็ด500จ่ายมา 450 หรือว่าจะไม่จ่ายแล้ว หรือว่าจะไม่จ่ายแล้วโอ้โหเข้าฟรีเกมรอบ 2มันไม่จ่ายวะจ่ายมาพันเจ็ดเองอะโอ้โหไปหมุนไปก่อนนะอย่างนี้เราก็หมุนเบ็ดตันได้แล้วนะทุนเราสามหมื่นอะแต่มันก็ค่อยรีเรียดเท่าไหร่นะ ลองหมุนเบตันอีกทีดูนะ เพื่อจะแตกแสนอีกรอบนะ โอ้โหไอ้โคตรเอาอะเกมไข่อะปะเบตัน อีกสักรอบหนึ่งจะเป็นไรไปนะเฮียขออนุญาตเปิดเทอร์โบไปอีก30หมุนนะไปอ่ะจ่ายมา 2,000 โอ้โหสี่ใบเมื่อกี้ขอห้าใบโอ้โหบวกสามพันเจจ่ายปะโอ้โหทองตัวแพงนั่นละยกจ่าย4ี0 0ันห้า โอ้โห ตังลงไวมากอะ่ะ แป๊บเดียวอะ่ะ ใช้ตังโคตรโหดเฮียปะโอ้โห ไม่เข้าฟรีเกมอ่ะ หมุนเองว่ะขอหมุนเองดีกว่านะปะโอ้โห กำไร กำไรเบ็ด้อยเรากำลังจะหมดไปนะ โอ้โห แต่ไม่เป็นไรนะเฮียถอนมาแล้วแสนหนึ่งอะ่ะเฮียบวกมาก็แปดหมื่นแล้วอะ่ะโอ้โหเพราะว่าไม่เลิกนะโอ้โหจะหมดเอาอะ่ะโอ้โหหมดวะโอ้โหยังมาต่อ ขอเข้าฟรีเกมหน่อย เข้าฟรีเกมไปเลยเข้าฟรีเกมโอ้ย หมดแล้วว่ะ อ่ะเบ็ดเก้าร้อยโอ้โห หมด เอาไม่หมดเลยปะเบ็ดห้าสิบโอ้โห หมดจนได้นะ นี่เฮียเอาทุนมาสองหมื่นนะ เฮียบวกมาแสนหนึ่งอะถอนไปแล้วนะ โอ้โห ก็บวกมันแค่แปดหมื่นนะ อีกสามหมื่นเบ็นห้าร้อยเข้าฟรีเกมไม่ได้ถอนนะ่ะ อยากปั่นให้คนดูดูนะว่าเบ็ดตันอะ่ะมันจะจ่ายไหมมันไม่จ่ายว่ารอบสองอ่ะโหมันกินไปเลยนะสามหมื่นยังไงก็อย่าประมาทนะกับเกมสล็อตนะเฮียแนะนำถ้าได้ แล้วควรถอนนะ ยังไงใครชอบเกมไหน หรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มังใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบวกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้ว พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี ครับโอ้โหน่าจะถอน ว่ะ ไม่ น่าเห่าเลยกู